our society is faced with some serious problems that we don't seem to get a grip on. Problems like fundamentalism, global warming, economic crisis or aging societies. So-called wicked problems. Problems are wicked because we ourselves, our beliefs and values and our habits are part of it. They cannot be solved in the traditional way. We need new approaches, novel ideas, fresh minds. อันนี้ดูสั้นๆเดี๋ยววิเคราะห์แป๊บเดียวนะคะ คือจริงๆวิดีโอเขาเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแม้เขาคือเขาต้องการแบบให้วิเคราะห์ แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ต้องดูอะไรบ้าง เป็นองค์ประกอบแค่นั้นเองใช่ไหมคะ แต่เขาเปลี่ยนการดึงดูดใจด้วยการให้เอาศิลปินมาวาดรูป ให้มันมีภาพเคลื่อนไหวนะคะ มันก็เลยเวลาทั้งหมดของภาพเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยค่ะเดอะฮาวก็ก็จะมีอย่างนี้ค่ะก็คือเราก็ดูเพลินๆไปกับการวาดรูป So first of all, we need a crew. We invited 40 diverse individuals to join us. Architects, hackers, researchers, aid workers and many more. A diverse group to bring many different perspectives, experiences, learnings now in our backpack to the next stage of our journey. the second session, we explore what happens when tough issues become transparent. Four teams each looked at different problems and tried to apply transparency as a strategy to problems in healthcare cost, fair election, innovation in education and in local governance. Transparency turned out to ได้เลยค่ะ แล้วรูปถ่ายเราต้องมีลิขสิทธิ์อะไรอีกป่ะอ๋อค่ะอาจารย์ก็ไปขอบคุณท้ายคลิป ขอบคุณใช่ค่ะ ทำเครดิตเหมือนปกติอะค่ะ ขอบคุณท้ายคลิปเอาว่าอันนี้คือตัวอย่างที่เราดูมาอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ อันนี้ก็บรรยายปกติใช่ไหมคะ given this talk several times before, and it's been um, suggested to me, sometimes, you know, friendly, sometimes not so friendly, this should come with an advisory. I tend to get very excited about this, as I know many of you do as well. Um, I'm going to be making in the next 12 minutes a bunch of really great กระโดดข้ามนิดนึงนะคะ you know drawn up into widespread usage as it has been and become uh, unfortunately designated as quote unquote a buzzword which is usually the kiss of death for any kind of concept. It means you don't get to take it seriously and it's just อัน a นี้จะ sort สัง of เกต passing ว่า fad. บรรดา I บรร think ยายคือจ resilience ริงๆเขา has บรร the ยายห้องใหญ่ possibility to ใช่ไหมคะแล้วมาอัดเราอินเสิร์ตภาพทีหลังค่ะ the tape. amount of wickedness or variability. It's also one of these things that's great to think. Everyone wants to be a member of community that are not, not defined in reference to geography. They're defined in reference uh, to social networks um, and relationships. And these are by religion, language, race, ethnicity, or, you This is a learning community, a community of practice. They're epistemic communities. In fact, the definitions of community of practice is a whole book that doesn't even refer to these traditional kinds of communities at all. It's all communities of professionals. And then the final sentence, virtual communities. And this predates the internet, by the way. This goes back to the beginning of printing, mass communications, the ability to imagine, อันนี้คือมาอินเสิร์ตทีหลังนะคะ ทีนี้เราลองดูตัวที่เป็นแบบอัดในสตูดิโอas the 21st century progresses, the very young mind and the very old mind are going to be particularly vulnerable. And specifically, the decrement in capacity as we get older definitely takes its toll not only on the individual but on the society with rising costs in medical care as we get older. We are seeing that as adults, as we move into adulthood, we do lose a lot of that creative ability thinking. And we're not very good at becoming more productive at this kind of work. we're living through a generation or two where half of humanity's social, spiritual, ecological knowledge has been lost in a generation. คือตอนนี้เขาให้ทุกคนมาพูดนิยามความหมายอะไรบางอย่างที่ตัวเองมีใช่ไหมคะแล้วก็อัดในสตูดิโอซึ่งซึ่งสไตล์อันนี้ฝรั่งจะชอบใช้ resources within themselves people need to be more open minded they need to accept it's trapped. It's trapped within individuals, trapped within organizations, trapped within societies. So one of the biggest challenges of our time is managing all the ideas that come through. ก็ก็แล้วแต่หลากหลายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง I know that the terms อันนี้จะเห็นฉากอัดในสตูดิโอใหญ่ๆแล้วก็ใช้ฉากฉากกรีนสกรีนนะคะ สีเขียวนะคะแล้วก็เอาเทปมาตัดต่อกับฉากหลัง bounded. It's containable. You can know all the things you need to know to be able to fix that problem. And very important within that is that you can know when you know enough to stop learning and start doing. So let's take an example. Something really complicated. You want to build an aircraft carrier, right? A huge industrial system integrating all sorts of different technologies, aeroplanes, ships, propulsion, electronics, all these things. You can do that. And it's a tame problem because at a certain point, you know enough about all of those specific sciences to say we can now build the aeroplanes, we can build the radars, we can know the metallurgy, we build it, you get the point. An open system problem is one where we cannot know when we know enough to know that we know enough to be able to start to do something. Now, there are many things in the world that are like this, but the biggest thing in the world that's like that is how the global climate works. Many, many years ago, uh, in my knowledge of these things, the most ingenious and inventive mind to think about these problems wrote a book which has become very famous in ways that mean I think he didn't really intend. And this is Michael James Lovelock. And the book is called Gaia. อาจารย์เชิญค่ะ Look at life on earth. อ่าค่ะคือเมื่อกี้ได้ได้ดูหลายคลิปครับก็เลยรู้สึก ถึงได้เห็นหลายๆมุมของการถ่ายทำนะครับก็พบว่าเอ๊ะเรายังพ้นในใจผมยังประทับใจ ผู้หญิงที่ชาวจีนที่เป็นสอนแมนดารินอยู่คนนั้นนะครับ ก็เลยเมื่อกี้คุยกันว่าเอ๊ะมันมีอะไร ปรากฏว่าพบว่ามันมีส่วนหนึ่งก็คือตอนที่เขาพูดอ่ะพูดใส่วิดีโอครับเขามองตรงมาที่เราครับเขามองตรงมาที่เราแล้วเหมือนกับว่า เราทำให้เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจกับการสอน เขากับเราสนทนากัน ตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นนะครับ แต่ว่าคลิปอื่นๆเนี่ยพอเขามองด้านข้าง สายตามพุ่งไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างเนี่ยมันเหมือนในความสนใจเรา คือเราไม่เข้าไปจดจำตรงนั้น ก็คือก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วสงสัยตอนที่เราพูดเนี่ยอาจจะต้องโฟกัส คือเหมือนเราพูดกับกับผู้ชมจริง ๆ คือมองไปตรงๆน่าจะดีกว่า อันที่ 2 ก็คือเทคนิคเมื่อกี้มีหลายเทคนิคมากที่เอามาใช้ครับก็เลยมองว่าเอ๊จริง ๆ เราอาจจะ ลองคิดในในนอกกรอบในเรื่องเทคนิคการนำเสนอดู เพราะเมื่อกี้มีหลายเทคนิคมากที่เป็นนอกกรอบมาก ๆ เลยนะครับรวมถึงตัวโปรแกรมเมื่อกี้ก็ก็โอเคก็คือ มันก็มีตัวเส้นหรือโครงล่างอ่ะมันดึงดูดเราเข้าไปทำให้เราติดตามช็อตต่อช็อตไปเรื่อย ๆ เราก็สามารถไปทำแอดวีโอที่หลังก็ยังก็ยังได้อีกนะครับดีจริงเลยค่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์ทำงานกับทีมผลิต ใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะแบบช่วยกันดีไซน์ค่ะเพราะบางทีทีมผลิตบางบางครั้งขออนุญาตคิดอีกแบบนึงคือบางทีเขาก็ตั้งรับอะค่ะทีมผลิตเขาตั้งรับเพราะว่าก็แล้วแต่อาจารย์อะเพราะก็บอกแล้วแต่อาจารย์บอกมาเหอะ ผมก็ตั้งวิดีโอให้ได้อย่างเงี้ยนี่มันก็เลย creativity มันก็จะหายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราเราอยากให้อ่ามันมันดีอะเราจึงก็ช่วยกันปรึกษาหารือว่าอย่างนี้ได้ไหมถ้าถ้าแบบนี้มันจะ ใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ใช้เวลาในการทำ post production มากน้อยแค่ไหนไหม เพราะว่ามันต้องไปตัดต่อเบื้องหลัง เช่น สมมติเมื่อกี้ลงไปที่สตูดิโอของท่านอาจารย์ผู้สมชายแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นกรีนสกรีนอะแล้วแล้วเราไปเห็นแบบนี้ได้ไหม อาจารย์คุยกับเขาก่อนเลยว่า ถ่ายแบบกรีนสกรีนเลยนะ จะแบบเหมือนช่องเจ็ดถ่ายอากาศถ่ายเลยนะคะพยากรณ์อากาศ ยืนแล้วเดี๋ยวผม แล้วก็จะแบบตรงนี้เอา แล้วก็ทำเป็นว่าเดี๋ยวซีนต่อไปนะ เดี๋ยวขอให้เอา 3D โมเดลอ่าใส่นะ ผมจะเดินย้ายที่นะ อันนี้อิมเมอร์ซีแบบไทยรัฐเล็กน้อยค่ะตามเราไปเราไปทำด้านหลัง ไทยรัฐนี่เขาจะแทรกเลยใช่ไหมคะ เราก็ไม่เป็นไร เราไปทำทีหลังค่ะ เราก็บอกเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงนี้นะ เดี๋ยว 3D โมเดลกวาดขึ้นมาตรงนี้เลยนะ ผมจะย้ายยืนพื้นที่เปลือยให้นะ แต่คุณต้องเห็นเท้าผมนะใช่ไหมคะ งั้นเดี๋ยว 3D โมเดลมาเลยค่ะ เส้นคอนกรีตเป็นเส้นๆอยู่ที่พื้น ล้วเจนก็พูดไปเลยว่านี่นะครับ เส้นคอนกรีตแบบนี้ อันนี้เป็นการวางรูปแบบที่บลาบลาบลาว่าไปอ่ะแต่ตอนนี้ของเราเพื่อให้เกิดความมั่นคง เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเปลี่ยนเลยค่ะอาจารย์ก็ขึ้นมาค่ะทำได้ค่ะอาจารย์คุยกับทีมผลิตก่อนนะคะ แต่ว่าเพื่อให้ทีมผลิตแล้วก็ตั้งหลักก่อนว่าเขาต้องทำ post production เยอะ คืองานนี้เป็นเป็นงานที่หนึ่งค่ะ มันจะหนักตรงไหนมันจะหนัก pre production ก็คือคิดล่วงหน้าว่า มีภาพในหัวแบบนี้ ใช่ไหมคะ ก็คือวาดสตอรี่บอร์ดกันก่อนนะคะต้องวาดสตอรี่บอร์ดกันก่อนว่าประมาณนี้ประมาณนี้ ไอ้วาดเป็นก้างปลาเลยค่ะ เป็นคนยืน ตรงนี้ขอเป็น 3D โมเดลขึ้นเงี้ยค่ะแบบนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ แต่ก็เขียนเนเรชั่นข้างๆ ไว้เป็นสตอรี่บอร์ดเอาตรงนี้ค่ะ ไปคุยกับทีมโปรดักชันทีมโปรดักชันเห็นปุ๊บบอกว่า โอ๊ยโปรดักชันอ่ะอีซี่มาก กล้วยๆเพราะว่าอาจารย์ยืนกับฉากเขียวครับแล้วผมแล้วก็มาร์กจุด จุดสกอตเทปอะค่ะมาเอาแล้วว่าเดินตรงนี้นะซีนที่ยืนตรงนี้นะอีกซีนหนึ่งย้ายคัดนะคะคัดก่อนอ่าเปลี่ยนมุมมายืนตรงนี้ที่หนึ่งเนี่ยค่ะเขาจะคัดเป็นคลิปคลิปของเขาอยู่แล้วโดยปกติ แล้วก็เขาก็จะมีตัวเสลดใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์เขียนไว้แล้วค่ะว่าซีนที่1 บรรยายเท่านี้เขาก็จะมีเสลดมาคัดอาจารย์แล้วค่ะเหมือนถ่ายหนังเลยค่ะ ว่าอันนี้คือฉากที่ 2 พูดเรื่องนี้โมเดลคลิปอะไรเขาก็จะมีโค้ดของเขานะคะแต่ความยากเนี่ยค่ะที่กำลังจะบอกคือตอนทำ post production 3D โมเดลที่อาจารย์อ้างว่าจะมีอะมาแล้วยัง เพราะว่า 3D โมเดลทีมนี้ไม่ใช่เป็นทีมผลิตค่ะ ทีมอื่นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องไปหากราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าคนที่ขึ้นม็อกอัพอ 3D มาให้อาจารย์แล้วก็ส่งอ็อบเจกต์ไฟล์มาค่ะ เอามาส่งให้กับทีมโพสต์โปรดักชันเขาใช่ไหมคะ ว่าอันนี้นะคือไฟล์คอนกรีตเป็นเส้นๆนะะเดี๋ยวเอาเข้าตรงฉากหลังสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อิมเมอร์ซีแบบไทยรัฐนะคะแต่ว่าเราเทคโนโลยี เรียกอะไรภายหลังค่ะ ซึ่งโปรแกรมเดี๋ยวนี้ทำทีมติดต่อ ทีมที่ตัดต่อทำได้ทั้งหมดนะคะ เพราะว่าเขาจะมีการใช้เช่น Sony Vegas Adobe Premiere หรือ Final Cut Pro อะไรพวกนี้ค่ะ ทำได้อยู่แล้วกับ Green Screen นะคะ ว่าอีกนิดเดียวค่ะ คือตอนถ่ายทำขอให้จัดแสงให้ดีๆแค่นั้นเองค่ะ จัดแสงแบบลงหน้าเรา โอเคนะอะไรหน้าเราไม่แบนไม่ใช่แบบว่าพอเดินมาอาจารย์รู้สึกว่าตายแล้วหน้าฉันแบนมากเลยไม่มีมิติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเกี่ยวเรื่องการจัดแสงสตูดิโอ อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ไปเห็นที่เห็นไฟอะค่ะไฟล้อมรอบเยอะเลยนะคะ แล้วก็จะมีไฟบนยิงมาอีกเนี่ยค่ะการใช้ลักษณะของการยืนถ่ายทั้งตัวต้องใช้สตูดิโอกว้างๆแบบเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็ใช้ไฟสตูดิโอจริงๆที่ยิงมานะคะค่ะดีมากเลยค่ะอาจารย์ก็ น่าจะได้ของดี ๆ น่ารักน่ารักไปนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตอยากให้ดูเคมุกแต่ว่าหาลิงก์เข้าอยู่ ค่ะอ๋อโอจีเหรอคะคือเคมุกเนี่ย ผลิตกล้องวิดีโอไฮโซค่ะจะบอก มีแบบมุมสูงใช้เครนใช้อะไรด้วยวีอาจจะผิดอะไรบางอย่าง จริงๆเคยลิงก์จากนายไป อ๋อมีเคอ๋อ .kr เลย ดตัวเนี้ยค่ะ ดี๋ยวเราดูดูวิดีโอสั้นๆของเขานะคะ อันนี้เขาอธิบายเรื่อง FTA นะคะ แล้วก็ อันนี้เป็นวิดีโอแค่อินโทรดักชันของคอร์สเขานะคะ 상품까지 국제 무역은 우리 생활에 밀접한 영향을 주고 있습니다. 그 중에서 FTA는 이러한 무역을 보다 쉽고 편리하며 작은 비용으로 할 수 있도록 국가 간의 체계란 협정입니다. ค่ะแต่คือเขาถ่ายนอกสถานที่แล้วก็มาทั้งถ่ายในออฟฟิศอาจารย์อะไรเงี้ยเขา FDA 정책 이면에는 어떠한 이해관계가 얽혀져 있는가에 대해 แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือบางทีก็ไม่ได้สบตากล้องสบตาเรานะคะก็ อินโทรเขาก็จะเพิ่มรายละเอียดขายของนิดนึงว่าเออ FTA ของเขาสอนมาหลายปีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ FTA에 대한 주요 이슈를 다루고자 했고요. 강의 후반부로 넘어가게 되면 FTA 비즈니스 모델 등 FTA 협정을 활용하는 데 필요한 핵심 내용을 여러분들이 이해하도록 강의안을 구성을 했습니다. FTA가 무역 비용을 줄이고 무역이 좀 더 쉽게 이루어질 수 있도록 하며 소비자에게 도움이 될 수 있는 사례를 제시하는 등 FTA 정책 전반에 관련된 내용을 담고자 노력을 했습니다. 그리고 여러분들이 잘 아시다시피 FTA 정책에 대해서는 찬반 논란이 많았습니다. 이 강의를 여러분들이 쭉 듣게 되면 은 여러분 나름대로 객관적이고 중립적인